ลุงดำเอนั่นตุกีพัดเวอลุงดำังเอตัวนี้นะเสียมาหาวลายเซ็นเปียกดิ่งต่อกิไซนะกูตูตุงินกอดปอลพิกุมซอมและกุมว่าจินปอยและเต็นด้านเปียดีน้องสับตรงกิตัวไกมันลายเซ็นเปยิงจิขัด กลุงสิมสงวังสวกไอจังอะนปอลพีเต้นองพัลเดียมจินจงเสมาดงหาวดงนาดงมาองมันกิงาลวนเตอชิจังอะคิบยาอินะเอเดนเสียมังเกนดันบังกังไอสุดกิดเตฟูลกอสเปลปอลพีนงสวมังคากดีงูลาวเลี้ยงเล็กลอมสายลาวเกยุน น้องโซเลยสองงายุงนวุฒเกวเลยองกิงไอฮีไอเอางายุงเจีขัดฮีบางยามจะได้เสียมังจงแกนสันหาวเป็นก็เกียงออะนนียว่าก่ปันนังคังเขีขัดชีนะประดาลเตนุนยังเตโตมาเป่าเตเมื่อนเอาเป่าเตว niang te mo lang kong pan pekina bol pi mi bi be u hia ko kyang pan kang kiat ba na hau pe na neo a ke pan ke mu dan he mi tuam dang ka teng yat set san ji syam yat mi huai yat pasian nong ki a tak tak yat thu jong ngen tak tak lajong sa tak tak betak tak tak tak tak อีน่ะลุงซิมตักปีต่อพัศยนไอฮิตมามาเละพัศยานนาเซมน้อมมามาขัดฮีจิเป็นมวยน่ะปักตมามาอินอามาเป็นที่ไหลแสนงาเรียกกิโลมินเอาไปเขียนมาในซรงเปียกดีงาซรงก็เขียนสัตว์สาวอินะปีน่ะอามานุนยังโตออินเดียละมันน่ะเป็นแต่กิเป็ไเขาเอาน่ะไปวัดตะกิี้ไปขมันนอนเลยน่ะ tu huang suak tau zohi. Ada cima pengina hipen pol pi lai na hizen zen lo. <laughs> Fokus pol pol pi ai sabeli tun no bang hikai na cium dong ai sahi. Ai sa ayang tu sumpah kipel kai changa. Apa win kuani lama ngom changa se sisi pol pi cia se sisi si pol pi cia omina. Atau azong pen พูดออสเปิลจินวัมเล้วจะส่งโนทุยเจียวจินวัมเกลวเล้วส่งเล้วจะส่งโนทุยเจียวิโนทุยไหนไหนไอ้ตรงอินกูลมปันป็นกัมีกระสากัะตุกับพยักษ์นิ้งกัะตุกับเสียนนัเซปีกัะตุกับอีดกัะตุกับป้าตอยกับป้าตากระตุตัวนี้นะนอกสองซ้ำก็เจนเจนนั่นจะหุ่นกี่ตัวก็ยังอ่ะอภิยักษ์สอบยุ่งองค์สันสักเต่ไปอุ่นเจียงทูบยังไง ตุนุงเอาตุวประกันในกวนนีนักอุปอลพีกุมสอมและกุมงาชินไลน์จงฮาวหิมะเวียงไปดี่เบฮิปันไลเซนของเป็นดิงกจิแหละมาจงนันุพีแกยินมาต่อนาวนี้แหละทุมต้นนักกิตไว้ลวยแกยไอเจ้าองไปสโลตะเตะกระซักนาบัลเลฮาวเป็นภาษาเนี่น้องแฮปีสกินของจัดสกินมีนสัมก้อยก้อยน่ะน้ำมันละมามาหิ มันลำมามาก็ซักด้านนั่นบัเลยตุนเสียมังินสีการถูกตาจีเวอข้าขาานี้เบียกินได้ดีตั้งจีจีสักตัวของเนี่ยเลยส่งนังไอชนไปแล้วเช่นมอกระจิตเสียมังกันกวดจีบางอ่างแกพอพินาศนเส็นั้นสงขตาอิสปีเตอาจินลวัดเตจงเมลนวมเลาไม่ไอ้ยองละกินเสร็จ kizin tak kelo leng lah pasian misan nak kiciang tan tu kibang ina. Lah. Ada dan kan dah siam buang cina mengen. <laughs> Lung nama ini, hawi dong netel siam lah, siam mangi dong netel siam lah, nepor pi bubun netel siam lah. Pasian ni nong zak zak sem sem dahen, hilai sen pen. Ordination lian ahi ahina elohina. Ordination ngak sazak maak itu adina. Ordination Christian duty akitia hi hi ne kom piak theina pa an kwang um khom na mau poi kiten ten sang na akitiang, ki chiang si vui chi bang Christian biang na te siam pi te in sep the campbell sep the na za ordination akipiang ma muan na to อากิอาบนาเซปเทนาไลเซน ฮีจิเปนเงินมามิงตุยนะก็ดิ้งินะเสียมันยังยงินะฮาวทูองเงินดิ้งินตอกิจังงินะไลเซนเปียกนาในดิ้งยังฮาเลลูยาตุนี้นะ pasal he pi na phathang tu de da siama hao ai siama ching sian hao to ke sai na ka the na chiang khat ong ge no ming a jang kong pol pi a in kwa ne na ong tung ye na to pol pi mi ong swa we na 2004 ye na ama full gospel bible training center ong ka ye na to diploma ong a hi to ke chang ye na 2005 pan ye na ama pe pol pi a ปชนนะเซมดิงอากิเตลจังเงนะอาสานขันจีนะกุมขัดสรงกีเนนี่นะกุมขัดสรงเป็นขัดสรงเบียกต้องอมโลบังมาจงกิเป็นสักโลโบรันเจียให้พดกุมขัดสรงเงกีเอ็นเนี่ยนะกุมขัดจินจังเงนะ 2006เนี่ยนะอามาเป็นหุ่นบิดปชนนะเซมเอ็นกิสางฮี ทุกที่ช่างเองนะกุมทุมซุง2009ดงบ่จุดพาสตาจังกุง FGA ปอลปิยามาภาษาหน้าเซมเอ็นักู้ตัวขุดกิเลนเองนะภาษาหน้าองเซมคอมพี่ทุกที่ช่างเองนะ2009ปันเองนะ2010ดงบ่กุมขัดซุงอินเดียอาบีซีเอปอลปิยาจุดลีดาบ่ขังโนมกายเซมฮี่ทุกที่ช่าง2010 เทนปนินะฮิตงะจะซีซีซีอะอามาฮิตงะองตุงยินะกุมสมต้นกุมสมและกุมนิสุงมอฮิตงะขังโนมากายขังโนยุดพาสตาไอยังตุนะอสิสเซนพาสตาเซมฮีเอ็นะตัวปลาเลงกับหัวนะทุมันตจิตักเอ็นะภาษาหน้าเซมขังโนขัดฮี อามาเป็นมีหวยมาใหม่เอยังคงปอดไปบ้างอมไรข้างโน้ตเป็นอินฟลูเอนซ์มาใหม่เอเอามาเอลกเจียเจียเองนะอามาอมน่ะเลยเป็นมีเป็นไปเจียเจียไปเจียเจียเองนะอย่างจานาสันพิเกนมาบางเงินนะลามเสียมเอลามหิลเสียมอามาเสียมเสียมเราลงเทข้าง làm hiểu đến làm đến giờ khi về cho cái băng hi làm về à băng hi mò hiểm chích khá dễ ai anh à, à làm làm một cái bằng ngày xuân kiếm cha ô hi thế làm làm mấy thế lý phết lâu đi lẹ lẹ chỉ lẹ lẹ đã làm mà bây chẳng <laughs> à hồi ấy chỉ giàu vậy đó ai anh làm thế tôm tôm mà phọt giàu giàu phọt giàu giàu vậy đó bây giờ người ta đến ăn xếp ba chim mà bằng người nào mà bèn thu nghe là giống nghe tắc tắc nghe chi tắc mà nghe mo ai hi siling chang kong a kan ding hello wan dong a ke kham ding dong a percent a za ding za thu nghe thầy nu lệ worship làm lama jang percent pe biết tắc tắc nu a percent ni na percent gen lo cô accept copy cô tế nó ngon nên hi giả cầm mũ mụ nối mà nên na percent nó xem đi nghe na hoi hi sẽ nó xem đến cái na lấy sinh việc ta mà mày hi chi à ngay sau na tu nè na mà mà ông sang bạn na Paul Peter rằng ông Paul này mình lung đâm mà mà ông chi kinh tổ tăng nghe này ngay thâu pan Paul Peter bụng mình chụp ha ông pe xem xem ta hay đâu ah, ah, ah, sampai le, eh, eh, sama hau mo. องไปวเล่ไรสันองสร้างเดียวเล่มังกังกมามีตักเตะมังไล่น้องชิมรวบรวบนี่ไงเกินกัตเตลานนเตลเกยุซง certificate of license. We, the undersigned, hereby certify that upon recommendation and request of Full Gospel Assembly International Ministry at Tulsa, Oklahoma, which had full and sufficient opportunity for judging Hal Gibbs and after satisfactory examination by us in regard to her Christian characters and calling to the ministry, Jing Xianhao was solemnly and publicly set apart and licensed to the work of Christian ministry on October 23, 2022 Amen. Asahin pen Reverend Dr. Damson Mung, Reverend Wung Zhen Yang Assistant. Uh, kisahin na, ti pen, ang sang ningin to kit, ang peningin to kitte, ang san kitte, tunget sang na na ini. Itunget sang na di nga, ya, siya mang, eh, siya mang mo, natatlompah, mung hidwaya. มุงจ้องอมแหลงไปเห็นละตะคิดเชียงอินะอิตังอาตุเนียอิตองกิทุอเทเสียจินเอาจงเกี่ยมอินะซีเจนบามิสมิชันเชสบอลเปียไปเงียตาออเดเนชันกับพิยักและจังกงฟุกอสเปลสแอมเบลียสจงเปอร์เซ็นต์เซปปิไอมาพังอินะ saya cendau tengok entertainment tu kena payah lah. Tu kita interact pol PKM siapa siapa angzong happy nato ang payah lah tu papiang nakut ngak na. Nai ding hiang cik gian nuamingi. Kailek kut ang bet jia jia wong. Wow. Te mamo. Mong. Ah. Pode não pai não me engano. Eu para ter. Nung nanghilam ng dingding. Ay, kaya may may pamatap. Tawang tawang ating. Okay. Pai kulkay. Kukdin. Tatidin lalo. Pagpinding taon niya. ม่ปีนะแฮปีต่อนะตอนนั้นคุณองค์สันเพยุนลาทุพพยังนาในนี่ก็เปอร์เซ็นต์สามปีตะกินคนงักนาทุพพยังนางในดิ่งิยวฮาเลลูยาตุนินตันูเสียมหาวจิงเสียนหาวนังมานะเซมดีงินกุมตัมปีตักกิเปขินาเซมขินาปังขินากุมตัมปีทุมานาจิตังนา ตโตนังมาวังเลียนขุดน้อยกินเนื้อมเคียดินเสมานักเสียงทุกสะเท้านิลนะเขาตะกินนมาตุงะตุงิน มีตัมปีตักอหวยโซอามาไกโซอัลลามสังโซดิ่งินน้องจัดสังมันินกาลุงหดำฮีตุยนาจงขตัวมตัวมุนตัวมตัว polpi tuam tuam mazong pai koi koin nakamal nung tate vapulakin mitampi takte nauswa na neyin hampan na neyin kanlo na neyin nang masunga nuntang na takte nga na neiway manin hinasan na tiangin lungdam ko hiung hialom pa mungto tate tengto Ain kwa nun Jesu min dot khut nga in thupa kapiau hi. Thupa nga tau hen. Kau te khut tang in nang ma in jong ong e pi sakin la. Nang ma khut tang in ong sim sakin la. Navan dai tu to ong nel sak ta in. Naleng ka huwa na lo ching xem xem ta hen. gã sợ xem xem ta hẹn nắng ma min thăng xem xem ta hẹn quan zo na singlam te la à sang pe na ki khai to ta hẹn thupa kapiao ui tunin polpi zat si si si polpi te zong ông thu kim piu ai men kalung utam hi sẽ te upate le Paul pimikem pawindo aku tu zanin tu ba piauhi. Na tanu tunga na tu ba kipta hen. Apa salah ain kuan tunga na tu ba kipta hen lah. Ain kuan nuna apai pai na atun tu nawa na satau nilnat satau tak ta hen. Mite kang lau zia zia ta hen. Mite dam hen. Mite kamit kihong ta hen. Gup na nga hen. ทุมันเทียนสวกตะตาวเฮนนปอลปีกิปินซุงคตาเฮนมีเตเอามมนามุนะกิปินซุงคตาวเฮนทุพาองเปียกสักตาอินพันนาปะตอยนาอุกซอนันนางองเปียอุงลุงดำนาองโกอุงวังเลียนโตปาใจสุมินโตนังมามินโตอาบินทุพาเบียนตุนินนตนูจิงเซียนหาวหาวและมุงเตอินกวนอตาเต็งโต นักขุดกวงมัวหน่วยะเลนัเลงก็หัวนักควนานาเซมเซมเซมดิงเลยอลอจึงเซมเซมดิ้งินนังมามินฟังเลียนลวินทุบาเปียนก็ขาขียวีตัวบาปเสียนองต้นปีสักตาอิน ทุพางเบียกสักตาอินนามินทังฟังวังตาเห็นนักกุมบีกำตังใจตาเห็นนังมาหอยนามิเดนมุงยาตาเห็นบางเลียนตัวบาใจสุมินตัวทุบาเปียนกุศลกงอาภีตัวบาปเสียนอ Amen, amen, amen, amen. Amen. Mong sung đam mê. Mong lùng đam piu nghe hào. Hey, mình tay. mà hào nâng cầm cái cầm như ghiền nằm nên đi à. Um, ตปาตุงะลุงดำเกามาใส่อามาสเปนินะฮิดานหุนพังปยาโตปานมินชนะเกบตังตาเฮลำเลหลูจุพังสังสักโตปาตุงะลุงดำเฮงตุนี่แหละกว่าอา À, cả lạc đi hiện à yang hiện à, cái India cả tàu hiện à to pa na la thei non lâu hiện à cũng tâm pi ta có mình à sẽ chín nô in rộng gen sẽ pa kia nga gen về lại xin lại xin mơ lại xin kiến rộng gen sang níng chỉ sẽ chín nô kia gen nai kêu pasian in hun asak cha ông pian te thu ma ngen ning na à hi chỉ đàn à ông lên ning chỉ na pasian hun asak chang ka khut sunga ang pe ding hi chỉ to cùng xóm lệ cùng ngã vào mơ khai na uh, adang tuam tuam pan ordination ai zong ina kipol na tuam tuam pan asia ten zong ong ke ni na ordination sia o license zong kong pe thei ung chi tua ikipol na tuam tuam ten ong ge ni na ayanga kalung sima pen siapa kya nga ke uh, hun bit pasian na sem kum tum sem kai cha ama khut sung pan ma de ing ka chi ngau ngau ayang ken siapa kya gen vet lo kum som le kum nga su akoi chi <laughs> ayang ina to pan hun asak chiang pasian ina sia panana long ina tu kum sunga to pat ong petak pi hi man ina zani ama again dan ina ahun chin chiang ina ong lam to ri pasian khut noya kiniam khia ding to pa hun pen hoi pen hi achi ma bagina tuni ke guak tol sa va paya kavalak sang ina hitaka in kwan pi te to por pi mi te maya ong piak te na hun pa pen ke ya ding nuam ma ma pasian ong gel sa kum som le kum nga sung kana Dubai, man, it loaned me. kwa makyanga kagenda wina kalungsim to nga kadai mama hangin ha pasian kyang pe kagena kalom to kikuma ayang kalom to ka kiwi ngen lo di ite ngen nai lo di ite pasian inun asak chang pe digi chi ma bangina to pa na kunoi pe nong pi ai na sia pa ai zong ina sia man yang ai zong ina san pi ai zong ina nong vai hom sang na te u por pi tung le sia pa tung adiak diak ina in kwan te tung alung dam ma ma ing ตัวปานอาัมดังอาทุพังพยักสักเห็นละฮงพยักนาตุงต้นินะกิเลสสักนาคิปัสสักนาฮิโลวินะตัวปากำใจนาดิฮิตาเฮนจิเลตะกิเตทุงเงินนาอานงพอกเดนดิงูเละตัวปานาตุกุมสุงาตุนิเลสอมนีเลนิเป็นตัวป้าองพิยักกำมัลเป็นบางฮิมจิเละ the year of next level ฮีพอพิอาจงพูดลากินะกับไปไปนะกับหุ่นจัดนะทุกุมสุงาตัวป้าเฮปินาโตมุนซอมนี่อะตัวป้านะ องจินสักเฮตุนะเจลไลนะไมเคาลจังนะมุนนี่เละขัดเวแอตแลนตามุนทุมเจลไลนะตัวปันตัวกลุ่มสุงก็ไปไปนะองปุลักสักเป็นตัวกลุ่มเป็น the year of next level นั่นเลเวลองคันนิ่งกุมมจีเกนเกนเกนเกนเกนจงปุลักหลักไอ้ยังแกยาดิ่งบางยามจิเป็นเกนเทโลยังตัวนี้ตัวปันองมุสักเฮฮาเลลูยาเปร์เซนนั้นเซมนาขัดองค์กะตัวสักหิมันนี่นะ ตัวองเปียเปเสียนี่นะมินชนะวังนี่นะอุกโซนาเต็งเข้มเบตั้งต้นตุงตาเห็นละฮิดานาองเปียโมเสียปาตุงเละตัวคิดเตเสียมางินะจงหอยมาเอจินะพัลตะกาองเกนอหิมันินะเสียปาตุงอาจงลุงดำปอบิมิเตตุงอาลุงดำโตปันทุพังเปตาเห็นอาเมนนมังเอเจเนโนเจเจโนโอเคนะ FGA Full Gospel Assembly ด้านเป็นลายเซ็นของออเดนของเชียวตกิงอ่ะโลฮิบิลเวลแล้วแล้วเอ็นหุ่นจินเจียงกี่เปียจีดานฮีนะได้รัวกิซาเชียวเตจงอ่ะโลจีดานฮีนะตุตุงฮีนะเสียมาหาวินฮบางอีนะลายเซ็นองอ่ะฮิมันอีนะลุงดำปิงเจียมาซานปุลางนัวมิงอีนะเขาจังกงอ่ะเสียกิมเปาเกยเสียมาหาว เจ้าตุนออสเตรเลียอมินะเสียมาส่วนจริงตัวกิเตเสียกิมเป่าจีนวมนวมเสียมานวมนวมก็แต่งงาเป็นทีมขัดไกลเววะก็แต่งงาเป็นทีมขัดีนะขังนู้สุงาเสมขอมขังก็ขังนู้เสียก็เสบวะเสียมาเฮาแต่เป็นขังนู้หิปลายวะเตต่อปนังกาตัวินะอมุรอสองเสมินะก็ตัวเสมขอมินะอินะปัสเสียให้ปีนาตัวก็แต่งงาเป็นปัสเสียให้ปีนาตัวมุนตัวตัวมา tàu ba lùng bùa kia na phát hiện na xem vì về mà hi na nuôi ba eh. ah, ah, ah, kha mai khai lệ nuông nuông giống lai sen ngã đi nghe nuông nuông giống Singapore lắm mà xem mà nuông nuông giống ba dòng lai sen ngã đi nghe na, na, na, tôi America, mà luôn, thì bà mà เห็นตัวนี้บางเป็นกีบางกมุจิรนายเย่แต่ฮีนะก็เฮียอมค่าแต่คิดจะตุงตุ้งนะฮีบังนะภาษาเนี่ยนะคุณสายมันนะไลเซนมินิสเตอร์ งาเทียฮีมันนะลุงดัมปิงจีมั้ยเน่เห็นกี่ยง2009 2010ฮีไลมาเปียเอสบีเอ็มซีพอลเปียตัวบางมาเสียเตนะออเดนองเปียฮีนะตุนกุมสอมบาลทินอ่าตัวปานะทุพังเปีย tau pan hibang ina bang chidia ka omum na wom mo tu pang pian na hibang gwalzo na matut na mai panga sakai manina lungdam piing chi to teng pulak nge amen lungdamai lungdamai lungdamai na pai tabo le